ได้กล่าวในตอนต้นๆภาษาฝรั่งเศสแตกต่างจากภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซียที่สำคัญที่สุดก็คือคำกริยาภาษาฝรั่งเศสต้องมีการผันรูปก่อนการนำไปใช้ ซึ่งเราเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า la conjugaison หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the conjugation แน่นอนที่สุดเมื่อมีการผันรูป ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนการออกเสียง การท่องจำการผันรูปกริยาภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วเช่นกัน ภาษาฝรั่งเศสมีคำกริยาที่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ทั้งหมด 3 กลุ่ม กริยากลุ่มที่ 1 คือคำกริยาที่มีคำลงท้ายด้วย 2 ตัวอักษร เรามักเรียกกริยากลุ่มที่ 1 ว่าเป็นกริยาที่มีรูปแบบการกระจายที่ลงท้ายแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่น ซึ่งเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า verbe régulier เมื่อนำคำกริยาที่ได้ชื่อว่าเป็นกริยากลุ่มที่หนึ่งมาผันรูปตามประธานต่างๆ ลงท้ายด้วย e เมื่อประธานเป็น je ลงท้ายด้วย es เมื่อประธานเป็น tu ลงท้ายด้วย e เมื่อประธานเป็น il และ elle ลงท้ายด้วย ons เมื่อประธานเป็น nous ลงท้ายด้วย z เมื่อประธานเป็น v ลงท้ายด้วย n t เมื่อประธานเป็น ils และ ls ให้สังเกตว่าการออกเสียงสำหรับประธาน je tu il elle s ls จะไม่ออกเสียง e หรือ ent ที่สำคัญคือจะไม่ออกเสียงอย่างชัดเจนสำหรับ ent จะไม่ออกเสียงเป็นอ่อง สำหรับกริยากลุ่มที่ 2 คือ คำกริยาที่มีคำลงท้ายด้วย 2 ตัวอักษร เรามักเรียกกริยากลุ่มที่ 2 ว่าเป็นกริยาที่มีรูปแบบการกระจายที่ลงท้ายแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่น ซึ่งเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า verbe régulier เหมือนกับคำกริยากลุ่มที่ 1 เมื่อนำคำกริยาที่ได้ชื่อว่าเป็นกริยากลุ่มที่สองมาผันรูปตามประธานต่าง ๆ ลงท้ายด้วย es เมื่อประธานเป็น je ลงท้ายด้วย es เมื่อประธานเป็น tu ประธานบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ และประธานบุรุษที่สองเอกพจน์จะกระจายเหมือนกันทุกกรณี ลงท้ายด้วย it เมื่อประธานเป็น il ลงท้ายด้วย s s o n s เมื่อประธานเป็น nous ลงท้ายด้วย S S E Z เมื่อประธานเป็น vous ลงท้ายด้วย I S S E N T เมื่อประธานเป็น ILS และ LS ให้สังเกตว่าการออกเสียงสำหรับประธาน Je tu il elle จะไม่ออกเสียง S หรือ T สำหรับประธาน IS และ LS คำลงท้าย ISSENT จะออกเสียงเป็นอีสโดยเป็น s พ่นลมเสียดสีอย่างชัดเจน สำหรับกริยากลุ่มที่ 3 คือคำกริยาที่มีคำลงท้ายด้วยคำที่แตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาใช้เป็นกฎเพื่อใช้กับกริยาตัวอื่นๆในกลุ่มเดียวกันได้ จึงเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า v e r b e i r r é g u l i e r หมายถึงกริยาที่ไม่สม่ำเสมอ จากข้อมูลที่นำเสนอมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในการเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส หนึ่งในความยากก็คือการต้องท่องจำการผันคำกริยาให้ได้เสียก่อน หากทำได้แล้ว การใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นเหมือนภาษาไทยหรือภาษาจีน ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์